สดีค่ะ ตอนที่ 26 นะคะ ตัวอย่างการแก้โจทย์หาค่าสุดขีด วัตถุประสงค์ในตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดกับปัญหาใกล้ตัว ขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดนะคะ ขั้นตอนที่ 1 อ่านโจทย์เพื่อทำความเข้าใจว่า ปริมาณใดที่ต้องการหาค่าสุดขีด ขั้นตอนที่ 2กำหนดตัวแปรในปริมาณที่ต้องการหาค่าสุดขีด และตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการหาค่าสุดขีด กับตัวแปรอื่น อาจเขียนภาพประกอบเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 4 ตัวแปรที่ต้องการหาค่าสุดขีด จะขึ้นกับตัวแปรเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขั้นตอนที่5 นำความสัมพันธ์ที่ได้ในขั้นตอนที่ 4 มาแก้หาค่าสุดขีด โดยใช้อนุพันธ์ดับ 1 และอนุพันธ์ดับ 2 ที่กล่าวไว้ในตอนก่อนหน้า ตัวอย่างหนึ่ง ต้องการสร้างกล่องให้มีปริมาตรมากที่สุด จากวัสดุที่เป็นกระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งมีความยาวของด้านเป็น 24 นิ้ว โดยตัดมุมทั้ง4ของกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่ากัน แล้วพับด้านข้างขึ้น จะได้กล่องชนิดที่ไม่มีฝาปิดขนาดเท่าใด ปริมาณที่ใช้ในการหาค่าสุดขีดนะคะก็คือปริมาตรกำหนดตัวแปรนะคะโดยให้ x แทนความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยมนะคะที่ตัดออก y แทนความยาวด้านข้างของกล่อง v แทนปริมาตรของกล่อง เนื่องจากนะคะความยาวนะคะแต่ละด้านของกระดาษ มีความยาวเป็น 24 นิ้ว ดังนั้นความยาวของ y ก็จะเท่ากับ 24 ลบ 2x เมื่อ x มีค่ามากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 12 เพราะว่าปริมาตรของกล่องนะคะก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะนั้นเราให้ปริมาตร v เท่ากับ y ยกกำลังสองคูณกับ x นะคะ เพราะว่า y เท่ากับ 24 ลบ 2x นะคะแทนค่า y นะคะลงในปริมาตร v นะคะเราก็จะได้ v เท่ากับ 24ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณ x เมื่อ x นะคะมีค่ามากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 12 จากนั้นทำการหาอนุพันธ์ดับ1นะคะของ v เทียบกับ x นะคะด้วยสูตรของผลคูณนะคะก็จะได้นะคะ v พรม x เท่ากับ 24ลบ 2x ทั้งหมดยกกำลังสอง บวก 2x คูณอยู่กับวงเล็บ 24 ลบ 2x คูณกับลบ 2 หรือ v พราม x นะคะ จะเท่ากับวงเล็บ 24 ลบ 2x คูณอยู่กับวงเล็บ 24 ลบ 6x นะคะ เมื่อ x มากกว่า 0 น้อยกว่า 12 จากนั้นเราทำการหาจุดวิกฤตนะคะ โดยให้ v พ x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่าวงเล็บ 24 ลบ 2x นะคะ คูณอยู่กับวงเล็บ 24 ลบ 6x เท่ากับ 0 แก้สมการนะคะ เราก็จะได้จุดวิกฤตนะคะ ก็คือจุดที่ x เท่ากับ 4 หรือ 12 นะคะ แต่เนื่องจากว่า v พ x ของเราหาค่าได้เมื่อ x มากกว่า 0 น้อยกว่า 12 นะคะ เราก็ จะทำการทดสอบนะคะจุดวิกฤตเพียงจุดเดียวก็คือที่ x เท่ากับ 4ทำการทดสอบจุดวิกฤตที่ x เท่ากับ4นะคะโดยใช้อนุพันธ์ดับ2ของ v เทียบกับ x นะคะจากอนุพันธ์ดับ1นะคะของ v เทียบกับ x นะคะก็คือ v from x เท่ากับ 12 คูณวงเล็บ x ยกกำลังสองลบ 16x บวก 48 เราก็จะได้นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน v พรามนะคะซึ่งก็คือ v ดดนพราม x นะคะ จะเท่ากับ 24x ลบ 192 แทนค่า x เท่ากับ4นะคะทำให้ได้ว่า v ดดนพรามที่4นะคะ มีค่าเท่ากับ 24 คูณ 4 ลบ 192 นะคะ ซึ่งเท่ากับลบ 96 ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า 0 นะคะ ดังนั้นที่ x เท่ากับ4นะคะ จะทำให้ได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ จากนั้นเรานำ x เท่ากับ4นะคะ กลับไปแทนลงในปริมาตร v ของเรานะคะ เราก็จะได้ v ที่ 4 เท่ากับ 24 ลบ 8 ทั้งหมดยกกำลัง 2 คูณกับ 4 นะคะ ก็จะเท่ากับ 1024 พิจารณาค่า x นะคะบนขอบของช่วงปิด 0 ถึง 12 นะคะ เราก็จะแทนค่า x นะคะ เท่ากับ 0 และ x เท่ากับ 12 นะคะ ลงในฟังก์ชัน v นะคะ ก็จะได้ v ที่ 0 นะคะ เท่ากับ 0 b ที่ 12 นะคะ เท่ากับ 0 ดังนั้นนะคะ ปริมาตรสูงสุดนะคะ ก็คือ 1,024 ลูกบาศนิ้วนะคะ โจทย์ถามหาขนาดของกล่องนะคะ จาก y เท่ากับ24ลบ 2x และ x เท่ากับ 4 เราก็จะได้ y เท่ากับ 16 ดังนั้นขนาดของกล่องนะคะ ก็คือ 16 คูณ 16 คูณ 4 ตัวอย่าง 2 นะคะ จงหาค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในการเดินท่อระบายน้ำจากจุด A ที่อยู่ตรงมุมถนนไปยังจุด B ที่อยู่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกัน สมมุติว่า C เป็นจุดที่อยู่ตรงมุมถนนฝั่งตรงข้ามกับจุด A โดยมีระยะห่างจากจุด A เป็นระยะทาง 100 เมตร และ C เป็นจุดที่อยู่ฝั่งเดียวกันกับจุด B ห่างจากจุด B เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร เมื่อราคาในการวางท่อใต้ถนนต่อเมตรเป็นเงิน 6,000 บาท ส่วนราคาในการวางท่อริมถนนอีกฝั่งต่อเมตรเป็นเงิน 3,600 บาท ปริมาณที่ใช้ในการหาค่าสุดขีดนะคะก็คือค่าใช้จ่ายเรามาวาดรูปกันก่อนนะคะ เริ่มต้นที่จุด A นะคะ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุด C นะคะมันระยะทางจาก A ถึง C นะคะ เป็น 100 เมตร และ C กับ B นะคะ อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ ระยะทางระหว่าง C ถึง B นะคะ ก็คือ 1,000 เมตร ระยะทางในการวางท่อนะคะ จะวางท่อนะคะ จากจุด A ไปยังจุด B ผ่านจุด D นะคะ ก็คือระยะ AD นะคะ คือระยะที่ วางท่อใต้ถนนนะคะระยะ dB คือระยะที่วางท่อริมถนนฝั่งตรงข้ามนะคะเรามากำหนดตัวแปรก่อนนะคะก็คือให้ x แทนระยะทางนะคะ cd และ f แทนค่าใช้จ่ายในการเดินท่อระบายน้ำระยะทางนะคะจาก AD นะคะเราจะมีระยะทางเป็น AD เท่ากับ รากที่ 2 ของ 100 ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสอง และระยะทาง db นะคะ จะเท่ากับ 1,000 ลบ x เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการวางท่อนะคะใต้ถนนนะคะคือระยะ AD เมตรละ 6,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการวางท่อนะคะริมถนนฝั่งตรงข้ามคือระยะ DB นะคะต่อเมตรนะคะเป็นเงิน 3,600 บาท ดังนั้นนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเดินท่อระบายน้ำนะคะ ก็คือ fx เท่ากับ 6,000 คูณด้วยรากที่2ของ 100 ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสองบวก 3,600 คูณกับวงเล็บ 1,000ลบ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ 0 น้อยกว่าเท่ากับ 1,000 จากนั้นนะคะทำการหาอนุพันธ์ดับหนึ่งของ f เทียบ x นะคะ เราก็ได้ f from x เท่ากับ 6,000คูณกับ x ส่วนด้วย รากที่2ของ 100 ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสองนะคะ แล้วลบด้วย 3,600 เมื่อ x มากกว่า 0 น้อยกว่า 1,000ทำการหาจุดวิกฤตนะคะ โดยการให้ f from x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่า 6,000 คูณ x ส่วน รากที่2ของ 100 ทั้งหมดยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสองนะคะ แล้วลบด้วย 3,600 มีค่าเท่ากับ 0 หรือ 5x เท่ากับ 3 คูณด้วยรากที่ 2 ของ 100 ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสอง หรือ 25 คูณ x ยกกำลังสองเท่ากับ 9 คูณด้วยวงเล็บ 100 ยกกำลังสองบวก x ยกกำลังสอง หรือ16 x ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ 9 คูณด้วย 100 ยกกำลังสองนะคะแก้สมการเราจะได้ x เท่ากับ บวกหรือลบ3ส่วน4 คูณด้วย 100 ซึ่งเท่ากับบวกหรือลบ 75 แต่เพราะว่า x มากกว่า0น้อยกว่า 1,000นะคะเราก็ได้จุดวิกฤตนะคะก็คือจุดที่ x เท่ากับ 75ทำการทดสอบจุดวิกฤตนะคะด้วยอนุพันธ์ดับ 2 ของ f นะคะเทียบกับ x นะคะจากอนุพันธ์ดับ1นะคะ ของ f เทียบกับ x ก็คือ f from x เท่ากับ 6,000 คูณด้วย x ส่วนรากที่2ของ 100 ยกกำลังสอง บวก x ยกกำลังสอง แล้วลบด้วย 3,600 เราก็จะได้นะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f prime นะคะก็คือ f ดพราม x จะเท่ากับ 6,000 คูณด้วย 100 ยกกำลังสอง ส่วนด้วย 100 ยกกำลังสอง บวก x ยกกำลังสอง ทั้งหมดยกกำลัง3ส่วน2 แทนค่า x เท่ากับ 75 นะคะ ลงในอนุพันธ์ดับ2นะคะทำให้ได้ว่า f ดับเบิลพรามที่ 75 จะเท่ากับ 6,000 คูณด้วย 100 ยกกำลังสอง ส่วนด้วย 100 ยกกำลังสอง บวก 75 ยกกำลังสอง ทั้งหมดยกกำลัง 3 ส่วน2นะคะ ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่มากกว่า0นะคะ ดังนั้นที่ x เท่ากับ 75 ทำให้ได้ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ และ แทนค่า x กับ 75 นะคะ ลงในฟังก์ชันค่าใช้จ่ายนะคะ เพราะฉะนั้น f ที่ 75 ก็จะเท่ากับ 6,000คูณกับรากที่2นะคะ ของ 100 ยกกำลัง2บวก 75 ยกกำลัง2บวกด้วย 3,600 คูณด้วยวงเล็บ 1,000 ลบ 75 นะคะ ซึ่งมีค่าเท่ากับ4ล้าน8 0 0 0 0 พิจารณา x นะคะบนขอบของช่วงปิด 0 ถึง 1,000 นะคะ ราะฉะนั้นเราจะแทนค่า x เท่ากับ 0 และ x เท่ากับ 1,000 นะคะลงในฟังก์ชันค่าใช้จ่าย ดังนั้นนะคะ f ที่ 0 นะคะ เท่ากับ4ล้าน2แสนนะคะ f ที่ 1,000 นะคะ เท่ากับ6ล้าน29,905.373 ดังนั้นค่าใช้จ่าย น้อยที่สุดในการเดินท่อระบายน้ำจากจุด A ไปยังจุด B จะเท่ากับ 4 ล้าน8หมื่นบาท ตัวอย่าง 3 นะคะ โรงงานผลิตขนมไทยแห่งหนึ่ง ฝ่ายการขายนะคะ ประมาณว่าถ้าขายชิ้นละ x บาทกำไรจะได้จากสูตรกำไรเท่ากับ 3 คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลังสองลบ 27 ส่วน x ยกกำลังสามแล้วลบด้วย 0.02 นะคะ เมื่อ x มากกว่า 6 จงหาค่า x ที่ทำให้ได้กำไรสูงสุด ปริมาณนะคะในการหาค่าสุดขีดของเราก็คือกำไรมันกำหนดตัวแปรก่อนนะคะ โดยให้ p แทนกำไร เราก็จะได้นะคะ px เท่ากับ 3 คูณด้วยวงเล็บ x ยกกำลังสองลบ 27 ส่วน x ยกกำลังสามแล้วลบด้วย 0.02 เมื่อ x มากกว่า 6 ทำการหาอนุพันธ์นะคะของ p เทียบกับ x นะคะ ดังนั้นเราจะได้ว่า p พราม x นะคะจะเท่ากับ 3 คูณด้วยวงเล็บ 81 ลบ x ยกกำลัง2ส่วน x ยกกำลัง 4 และทำการหาอนุพันธ์นะคะของฟังก์ชัน p พรามนะคะ เราก็จะได้นะคะ p ดัมพราม x นะคะเท่ากับ 3 คูณด้วยวงเล็บ 2x ยกกำลัง2ลบ 81 คูณ 4 ส่วน x ยกกำลัง 5 ทำการหาจุดวิกฤตนะคะ โดยให้นะคะ p พราม x เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่า 3 คูณวงเล็บ 81 ลบ x ยกกำลัง2 ส่วน x ยกกำลัง4 เท่ากับ 0 แต่เพราะว่า x มากกว่า6นะคะ ดังนั้น x ไม่เท่ากับ 0 นะคะ นั่นคือจุดวิกฤตก็คือจุดที่ x เท่ากับ 9 ต่อไปจะเป็นการทดสอบจิตวิกฤตนะคะที่ x กับ9นะคะในอนุพันธ์ดับ 2 ของ p นะคะเทียบกับ x นะคะ จาก p อนุพันธ์ x เท่ากับ 3 คูณด้วย 2 คูณ x ยกกำลัง2ลบ 81 คูณ4ส่วน x ยกกำลัง5นะคะ เราก็จะได้ว่า p อนุพันธ์ที่ 9 จะเท่ากับ 3 คูณด้วย วงเล็บ 2 คูณ9ยกกำลัง2ลบ 81 คูณ4ส่วน 9 ยกกำลัง5นะคะ ซึ่งเป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า0นะคะ ดังนั้นที่ x เท่ากับ9ทำให้ได้ค่าสูงสุดสัมพัทธ์ นั่นคือได้กำไรสูงสุดเมื่อขายชิ้นละ 9 บาท สรุปในตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาขั้นตอนการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ในการแก้โจทย์หาค่าสุดขีดกับปัญหาใกล้ตัว ในตอนถัดไปนะคะ จะมาศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์อนุพันธ์ก็คืออัตราสัมพัทธ์